อสวยๆงามๆมาเออเคด่วนเต็มกราไปดอกนี้ยังไงกันต่อ ไหลหรือเปล่าผมไม่ไหลไปเคด้วยไหมแล้วเพื่อนๆเจมาเต็มกระโอ้โหดอกนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่ครับผมเอาดี มาถึงก็แตกดอกใหญ่เลยนะ มาถึงก็เจเต็มกระไปดอกใหญ่อยู่นะ จังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไปครับโอ้ไม่กลับไป300กว่าบาทเจ็ดขี้เอาเรื่องเนี่ยโอ้โหนอกฟีโหขนาดนี้นะฟีจะขนาดไหนก็จัดไปเลยครับรออะไรอย่าไปหยอง 12สปิน จุก ๆ ไปมาลองดูครับผม จะบอกเลยว่าตัวคูณในในฟรีเกมนี้นี่ โคตรโหดอ่ะบอกเลย เรื่องนะรู้เรื่องนะขอหลาย ๆเพื่อนขอหลายๆหน่อยมา เออ เจมาอยู่ตัวนี้คูณแปดไปมาควาแล้วไงต่อเคด้วยมาไหมช่องสองเคด้วยเคด้วยไหลเข้าหน่อยโอ้โหสิบมาทำไมวะน่าสิบมาไม่เป็นไรยังไหลต่อได้เคด้วยมาไหมว่ายังไงดีหรือไอ้นั่นนี่แหละไม่มีเลยไม่มีส่งเลยขอไหลๆหน่อยเพื่อน ไม่ใช่อย่างนี้ดิฮัลโหล เออถังน้ำมาอยู่ดอกนี้คูณแปดหมับให้ไปแปดสิบบาทนะแล้วไงกันต่อ เคด้วยไหลตอนนี้ก็สวยงามดิครับเช็ดเคมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยส่งเริ่มมาแล้ว ส่งเริ่มมาอยู่นะจังหวะนี้นะอีกห้าสปินสุดท้ายนะครับผมเป็นยังไงห้าสปินสุดท้ายเฮ้ยไหลละไหลไหลเกินละไหลเกินละเลยไม่สวยละเออมาอยู่เว้ยยังไงกันต่อดี โูติดมางี้ขึ้นครัไปหมับควายผมแล้วไงต่อไหลไหมไหลไหมขอไหลไหลเพื่อนมา จัดมาคิวไหมคิวเอโอ้โหเอมาไหมนะเจ้าคิวแม่งเอเขาเฉยเลย มันไม่ใช่อย่างนี้สิเพื่อนสปินสุดท้ายแล้วนะวะนะเออถังน้ำยังมาอยู่ผมคูณแปดหมับควายไปแล้วไงต่อไหลหรือเปล่า ขอไหลๆหน่อยเออยังได้อยู่คูณสิบสองหมับควายแล้วไงต่อไหมไหลๆหน่อยหนึ่งมายังได้อยู่นะ ยังได้อยู่ไหมเออยังได้อยู่คูณยี่สิบหมับควายไปแล้วไงต่อถือว่ามาเรื่องนะ ือว่าไหลโอเคอยู่นะครับผมนะ คือไปเจ็ดร้อยกว่าบาทได้มาก็ขาดทุนอยู่แหละเออได้มาประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าเห็นถ้าดูที่เออสี่ร้อยกว่าบาทนะครับนะ ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ ยังไม่เท่าไหร่นะผมมาแก้มือกันสักหน่อย เรามาแก้มือกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะชาไปโอ้โหมาถึงก็แตะเข้าเลยเหรอสวยงามเลยดอกนี้มาควายคูณแปดนะไงต่อ ไหลๆดีไหลๆเนี้ย สวยงามมันต้องอย่างนี้ดีกว่าที่กูต้องการเนี่ยถังน้ำมาไหมถังน้ำช่องสองมาถังน้ำเออไม่ใช่ถังน้ำมันจะเป็นแก้วแก้วเบียร์เออแก้วเบียร์แบบพวกนั่นแหละเออน่าจะนึกออกกันอยู่ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยส่งมาดีอยู่นะรอบแรกอ่ะเออเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแปลกๆแล้วเพื่อนเริ่มทรงแปลกๆรัวๆละ เอ้ยมันจะไหลเกินไปแล้วไม่ใช่ไหลอย่างนี้ดิที่กูต้องการนะขอไหลๆแบบแตกไหลๆดิไม่ใช่ไม่แตกไหลๆเอ้ยเกินไปเออ อย่างเงี้ยค่อยคุยกันได้เนะคุณแปดหมับพายไปแล้วไงต่อไหลไหมเจเจเจช่องแรกมาเจ สวยงามผมแล้วโอ้โหคุณสี่นะหมับพายแล้วไงต่อไหลๆไปไหลๆไปเคด้วยเคด้วยเคด้วยไม่เข้าแต่เอเข้าแทนอย่างนี้ก็สวยงามดิเข้าโูหแล้ววายช่องสองวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะจังหวะนี้สวยงามเคด้วยไหมคุณยี่สิบสี่ไปหมับพายแล้วไงต่อผมไหลๆอีกไหม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 เมื่อกี้ถือว่าไหลดีอยู่นะ แต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเมื่อนะแนจ่ายไป 500กว่าบาทเองอะ่ะ กูซื้อไปตั้ง 750 แต่ 500โอ้โหไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาเรื่อยๆไปมันต้องมีสักมันต้องมีสักรอบหนึ่งที่เป็นของเราบ้างเลยเนาะ รอบนี้นะผมรู้สึกว่ารอบนี้มันต้องเป็นของผมไว้ใจไว้ใจขอจำจำนะพี่ชาย กูคิดผิดคิดถูกวันนี้ว่ารอบนี้มันจะเป็น มันจะเป็นรอบที่มันจะแตกเนี่ย ดูทรงละ น่าจะเค็มปืดเอ้ย ไหนทรงแตกของกูอะเออเจมางี้ได้ อยู่ผมคุณแตนมาควายไปยังไงต่อหลาๆไปขอหลาๆขอหลาๆเพื่อน โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ ยังไงต่อเคด้วยไหมเคด้วยช่องสาม หรือยังไงดีถังเบียร์ช่องสองก็ได้โอ้โหไม่มาสักตัวเลยโหเจเข้าดีนะวันนี้ เจเข้าอย่างโหดเลยผม แต่ก็มันก็ยังไม่พอทำให้เราได้กำไรนะ ถังเบียช่องสองมาไหมยังไงถังเบียเออถังเบียเข้าอย่างนี้สวยงามคือกราบไปผมนี่ไงมันต้องอย่างนี้ดีว่าดอกใหญ่ดอกโตแล้ววายช่องสามมา แล้ววายช่องสามมาก็ไหลต่อไปดิครับโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตรงเรื่องมาแล้วสิบมาไหมสิบช่องแรกอย่างนี้ก็สวยงามคูณสามสิบหมับควายไปยังไง ต่อไหลไหลไปเพื่อนนี่ละตัวแพงคูณสามสิบหกหมับควายไปอีกดอกนึงนะจังหวะนี้เช็ดเคมันต้องอย่างนี้ดีว่าแล้วแต่เข้าต่อ แล้วแต่เข้าต่อคูณสี่สิบเช็ดเคพันสองไปดิครับเออ มันต้องอย่างนี้ดิวผมบอกเลยรอบนี้มันต้องมานะครับนะผมบอกเลยว่ารอบนี้มันต้องมาแล้วมันมาจริงด้วยเช็ดคีซุปเปอร์ไปกลับไป2,252 บาทนะมนะเอาเรื่องผมเอาเรื่องมันต้องอย่างนี้ดิวะเออค่อยคุยกันได้หน่อยนะครับนะจะไปกำไรแล้วผมกำไรแล้วนะทุนมาพันสองตอนนี้ก็แตกไป 2,000 กว่าแล้วนะครับถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียว โหจัดจัดโหจัดจัดสามสปินสุดท้ายบ้างเลยมาขออหน่อยนึง ก็ยังดีหมอบควายไปครับผมแล้วไหมหน้ากากช่องแรกมาไหมหน้ากากไม่เข้านะครับนะสองสปินสุดท้ายเมื่อสองสปินสุดท้ายเจยังเข้าอยู่ดูดิเจมันเข้าดีจริงวะเนี่ยเจเข้าโคตรบ่อยเลยนะครับผมเอมาอุหมุนให้ได้เอหมุนให้ได้เอหมุนให้ได้เอโอ้โหเคดูมาใหม่ไหมเนี่ยเจ้าเอสปินสุดท้ายแล้วเมื่อสปินสุดท้ายแล้วหมดกล่องเลยหรือเปล่าหรือว่ายังได้ต่อยังไงดีโอเคหมดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยดอกนี้รอบนี้แตกไป 2,340 บาทเลยนะครับโหมาแตกสปินตอนท้ายๆพอดีเลยนะครับ ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับนะโอเค วันนี้ขอพักเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับนะและใครอยากตามมาเลยนะครับสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปมหมดเอาเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเยนแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับมีโปรโมชั่นตลอดเช่นเคยนะนะอยากให้ผมลองมาเล่นเกมอะไรก็สามารถเมนไว้ในใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ